วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง future with be going to หรือเรื่องที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของ be going to ภาษาไทยเราแปลความหมายเอาไว้ว่า สิ่งที่วางแผนเอาไว้นั่นเอง หรือเอาแบบง่ายๆก็คือ แปลว่าจะ นะคะอ่ะแต่มันแตกต่างจากคำว่า will นะคะ จะอย่าไปตีความหมาย จะแบบเดียวกันไม่เอาไม่เอาค่ะ be going to เมื่อไหร่ที่เราใช้เราจะผัน be ตามประธานข้างหน้านะคะ เช่น ถ้าเกิดประธานเป็น I U V day นะคะ เราจะใช้เปลี่ยนเป็น are จากนั้น ก็ตามด้วย going to นะคะ ตามด้วย verb หลักนะคะ เช่นยกตัวอย่างเช่น I am going to you are going to we are going to they are going to หรือ ถ้าเกิดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ ก็คือ he she it ซึ่ง he she it เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนจาก he ตามด้วย is ใช่ไหมคะ b ีจะผันตามประธานนะคะ he is going to หรือ she is going to it is going to อะไรอย่างเงี้ยค่ะทันไหมคะ so now we have a look for some examples I'm going to buy something special ฉันวางแผนว่าจะไปซื้อของพิเศษพิเศษนะคะ you are going to get prize on Monday เธอวางแผนว่าจะไปรับรางวัลในวันจันทร์ she's going to be 40 ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะอายุ 40 ปี อืมประโยคนี้น่าจะไม่ใช่ใครแถวนี้ใช่ไหมคะ เรายังไว้รุ่นกันอยู่เนาะ we are going to send some flowers พวกเรากำลังจะส่งดอกไม้ เดี๋ยวนะ อาจารย์อยากได้สักดอกเหมือนกันนะคะ They are going to have a party พวกเขากำลังจะไปงานเลี้ยง อุ้ย ไปด้วยนะ เรื่องกินอาจารย์ชอบมากเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูรูปประโยคตัวอย่างถามตอบที่ใช้ be going to กันนะคะ What are you going to do for your birthday? I'm not going to do anything special. Are you going to have a party? Yes, sure. I'm going to invite all my friends. Are you going to send anyone flowers this year? Yes, sure. I'm going to send my mom flowers on Mother's Day. Speaking nationally with going to What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? คืนนี้ คุณจะไปไหนคะ ยกถัดไป Are you going to go to the movie Are you going to go to the movie ก็คือ คุณจะไปดูหนังหรือเปล่า and the last one จิดสุดท้ายนะคะ am going to stay home am going to stay home ฉันวางแผนว่าฉันจะอยู่บ้าน Thank you.